การผลิตโมบายแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor โปรแกรม MIT App Inventor เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตที่สามารถใช้งานได้ง่าย เดิมทีโปรแกรมเริ่มต้นจาก Google ร่วมมือกับ MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้งาน และการเขียนแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการ Android ให้มากยิ่งขึ้น ต่อมา Google ได้ถอนตัวให้ MIT พัฒนาต่อยอด และเน้นเพื่อการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ Google ยังสนับสนุนในแง่ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และสนับสนุนด้านเทคนิค MIT App Inventor มีข้อแตกต่างอย่างชัดเจน กับโปรแกรมการเขียนแอปพลิเคชันบนมือถือโดยทั่วไป คือ โปรแกรมจะใช้ลักษณะการทำงานเป็นแบบ what you see it what you get กล่าวคือสามารถมองเห็นลักษณะ รูปร่าง หน้าตาของโปรแกรมได้ทันที และมีการโคดดิ้งโปรแกรม หรือการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกคำสั่ง นั่นหมายความว่าผู้พัฒนาไม่ต้องลงมือพิมพ์โค้ดโปรแกรมเองเลย การเขียนโปรแกรมด้วย MIT App Inventor สามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้ กล่าวคือ โปรแกรม MIT App Inventor จะทำงานบนระบบ Cloud Service หรือทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องโหลดโปรแกรมใดๆ มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่จะต้องเตรียมรหัสสมาชิกของ Google อาจจะเป็น Gmail หรือสมาชิกในระบบของ Google แพลตฟอร์มอื่นๆ Google for Business Google App for Education แล้วทำการเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของ MIT App Inventor กรอกข้อมูล รหัสผ่าน โปรแกรมจะทำงานบนระบบเว็บแอปพลิเคชัน เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ทันทีเบราว์เซอร์ที่ใช้ควรจะเป็น Google Chrome ถึงจะใช้งานโปรแกรมได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งข้อจำกัดของโปรแกรม MIT App Inventor คือจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม เมื่อเข้ามาในโปรแกรมจะพบกับหน้าจอของ Designer ็นหน้าจอที่ให้ผู้พัฒนาสามารถมองเห็นแอปพลิเคชันของตนได้ทันที หน้าจอจะประกอบด้วยส่วนหลักๆ อยู่ 4 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นส่วนของแพลเลตเป็นส่วนที่มีองค์ประกอบต่างๆ ที่เราจะต้องใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ เช่น User Interface Layout Media และอื่นๆ ส่วนที่ 2 เรียกว่า Viewer เป็นส่วนสำคัญใช้สำหรับแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะสร้าง ส่วนที่ 3 Component เป็นส่วนที่บอกว่าในหน้าจอของเรามีองค์ประกอบอะไรบ้าง และส่วนสุดท้ายคือส่วนของ properties เป็นส่วนกำหนดคุณลักษณะของ component อีกที ว่าจะให้มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไรนั่นเอง เมื่อวางองค์ประกอบต่างๆ แล้ว จึงเปลี่ยนเข้าสู่หน้าจอของ Blocks Editor สำหรับการโคดดิ้งโปรแกรมแบบ Blocking คือการลากบล็อกมาวางในหน้าจอ แทนการพิมพ์รหัสโปรแกรม มีลักษณะคล้ายโปรแกรมที่ชื่อว่า Scratch ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมใหม่ ๆ จากนั้น จึงทำการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน ผ่านโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ หรือผ่านตัวจำลองอิมูเลเตอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์